วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อจะได้มาพูดให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เดือนสามวันเพ็ญเดือนสามก็คือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนับทางจันทรคติ เราเรียกว่าวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง มีอะไรที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาถ้า นิสิตได้ยินคำว่ามาคบูชาก็จะได้ยินคำว่าจาตุรงคสันนิบาตเขาบอกเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในวันมาคบูชา 4 อย่างก็คือ วันประการที่หนึ่งก็คือเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสามหรือเราเรียกว่าวันขึ้น 15 ค่ำเดือนสามสองจะมีพระภิกษุสงฆ์มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 องค์ พระสงฆ์จำนวน 1,200องค์ ที่มาประชุมกันโดยมิได้หมายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเอหิพิขุอุปสัมปทาคำว่าเอหิพิขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด พระพระสงฆ์1,250 องค์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันตขีนาศพ คือเป็นผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลย อันนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชา เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมก เมื่อพูดถึงโอวาทปาติโมกก็คือหลักในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยให้หลักในการปฏิบัติในทางพุทธศาสนา คือวางรากฐานของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาไว้สามประการคือหนึ่ง ให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง คือให้งดทำความชั่วทั้งปวง 2. ให้บำเพ็ญแต่ความดีงาม คือให้ทำแต่ความดี 3. ทํจิตใจให้ผ่องใส อันนี้เป็นรากฐานที่สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ที่เราเรียกว่าโอวาทปาติโมก ก็คือ 1. ให้ละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ให้บำเพ็ญแต่ความดีทำจิตใจให้ผ่องใส เราจะได้ยินคำว่าโอวาทปาติโมกกับภิกษุปาติโมกมันมีความแตกต่างกัน โอวาทปาติโมกก็คือหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันมาคบูชาส่วนภิกษุปาติโมกนั้นก็คือเป็นการทบทวนศีล 227 ข้อของพระภิกษุสงฆ์อันนี้เพราะนั้นนิสิตต้องต้องต้องทำความเข้าใจด้วยว่า โอวาทปฏิโมกโอวาทปฏิโมกที่พระเจ้าแสดงในวันมาคบูชานั้น ไม่ใช่เป็นการทบทวนศีล 2 2 0ข้อ เพราะนั้นบางบางคนก็สงสัยว่า เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า เพราะนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวกันนี่ต้องรู้ว่าวันเพ็ญกลางเดือนสามมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่สี่อย่างก็คือมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 องค์มาประชุมกันโดยมิได้ด้านหมาย 2. อ่า พระสงฆ์จำนวน 1,200องค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเอหีพิคุอุปสมบทา เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยพระพิสุ1,250องค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นอรหันตะขีนาศพคือ เป็นผู้สำเร็จพระอรหันต์แล้วทั้งหมด เป็นวันเพนเดือนสามนี่เรียกว่า วันมาคาบูชา วันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อจะได้นำมาพูดให้เราฟัง เป็นวันที่สองก็คือวันวิสาขาบูชา วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ในทางพระพุทธศาสนา ไม่เฉพาะในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่เราถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ แม้แต่องค์การสหประชาชาติก็ได้มีมติรับรองเมื่อปีพุทธศักราช 2542 ให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง วันนี้สำคัญอย่างไร ประการที่หนึ่งเลยเนี่ยเป็นวันประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่ออวันขึ้น 15ค่ำเดือน6ที่อุทยานลุมพินีวันใต้ต้นสาระ พระพุทธเจ้าทรงมีพระประสูติการก็คือพระพุทธเจ้าทรงประสูติสองเมื่ออพระองค์ออกปันประชาอุปสมบท และก็สำเร็จ เป็นอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน 15 ค่ำเดือน 6 นี่ว่าเป็นวันประสูติเป็นวันที่ตัดสรู้พงทรงตัดสรู้เป็นพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสุดท้ายเลยพระองค์ก็เสด็จตับขันธพิธานเมื่อวันเพ็ญ15 ค่ำเดือน6ที่แคว้นมาลละ เพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญก็คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตัดสรู้และวันปริพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเมื่อถึงวันนี้คนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตวิตาต่อพระราชตรัยก็คือพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ด้วยการมาเวียนเทียนตามวัดวารามต่าง หรือมาทำบุญตักบาตรตามวัดวารามต่าง เพราะนั้นนิสิตต้องเข้าใจว่าวันนี้มีความสำคัญก็คือเป็นวันตัสรู้เป็นวันวันประสูติ วันตรัสรู้และวันปริพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้คือวันวิสาขาบูชา วันสำคัญในทางพุทธศาสนา อีกวันหนึ่งที่หลวงพ่ออาจจะได้นำมาพูดให้นิสิตฟังนั่นก็คือวันเพ็ญเดือน8 หรือวันขึ้น 15ค่ำเดือน8 นี่เรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา วันอาสาฬหาบูชาเนี่ยมีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอย่างไรว่าง เป็นวันที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นวันแรก นั่นก็คือธรรมจักรกับพระสูตรนั่นก็คือวัฏจักรของวงล้อพระพุทธศาสนา ทรงแสดงต่อปัญจวิคามทั้ง5ปัญจวิคาปัญจวิคามทั้ง5เนี่ยเคยเป็นผู้อุปถัมภ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งเสด็จออกอุปสมบทใหม่ ๆ เมื่อพระองค์ทรงตัดสรู้ ดีตัดสรู้ชอบ ได้เป็นพระอรหันตสมาสิมพธเจ้า แล้วพระองค์ก็นึกถึงปัญจวิปัญจวิกรามทั้งห้าแล้วก็เสด็จไปโปรดด้วยการเทศ ซึ่งเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าเทศเป็นการแรกในโลกเลยก็คือธรรมจักรวนสูตร และเป็นวันที่เกิดพระพิสุสงฆ์ขึ้นเป็นรูปแรกของโลก นั่นก็คือ พราหมณ์อัญญากนทยะ เมื่อฟังการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับวันสูตรจบลงเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรม ขอบรรพชาบุสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกของโลก และก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์วันนี้จึงมีความสำคัญที่ว่า เป็นวันที่ครบรัตนตรัย ก็คือมีพระพุทธเจ้า มีพระธรรมและก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เรียกว่าวันอาสาฬหาบูชา วันสำคัญในทางพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ปาลบไปก็มีวันมาฆบูชาก็คือวันเพ็ญเดือนสามวันวิสาขาบูชาก็คือวันเพ็ญเดือนหกวันอาสาฬหาบูชาก็คือวันเพ็ญเดือนแปดแล้วก็ วันอีกสองวันที่อนิสิตควรจะต้องรู้ก็คือวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร มีความสำคัญก็คือ เป็นวันแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศให้พระภิกษุที่อยู่ในสมัยนั้น หยุดการจาริกไปสแสวงบุญตามที่ต่างๆ เพราะว่ามีชาวบ้านมีประชาชนมาร้องเรียนว่าพระภิกษุสงฆ์ที่ไปสแสวงบุญตามที่ต่างเนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงฤดูฝนก็ไปเหยียบย่ำต้นกล้าต้นพืชพันธุ์ยาหารที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้เกิดความเสียหาย ก็มาทูลขอพระเจ้า พระเจ้าจึงมีบัญญัติว่าต่อไปนี้เมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดพระพิสุสงฆ์ทั้งหมดจะต้องยุติการออกไปจาริกแสวงบุญตามที่ต่างๆ จะต้องอธิษฐานจิตอยู่ตำจำพรรษาตามวัดวาต่างๆ เป็นเวลาสามเดือนไตรมาสสามเดือนแล้วก็หมายถึงว่าสามเดือนตั้งแต่วันอธิษฐานจิตก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเป็นต้นไป จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือนเสษเนี่ยพระภิกษุสงฆ์จะไปจาริกแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆ ไม่ได้เลย ถ้าไปก็จะขาดพรรษา เพราะนั้น ยกเว้นถ้ามีกรณีที่จำเป็นจริงๆ ที่ทรงอนุญาตไว้ในวินัย ซึ่งจะต้องพระสงฆ์ที่จะต้องไปนะก็ต้องเรียกว่า สัตหะคือขออนุญาตจากหมู่สงฆ์ไป แต่ไปได้ตามกำหนดก็คืออไม่เกินเจ็ดราตรี จะต้องกลับมาอาจำภาษาอยู่ที่วัดนั้นๆ ที่ได้อธิษฐานจิตไว้ จนครบสามเดือนไตรมาสนี่เรียกว่าวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาเนี่ยเราก็มักจะได้ยินคำต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกับวันเข้าพรรษา เช่นภาพน้ำฝน ภาพน้ำฝนเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนางวิสาขาซึ่งเป็นมหาบาสิกามีความประสงค์ อยากจะทำบุญบ้านก็ให้สาวใช้เนี่ย ไปนิมนต์พระ ผมก็สาวใช้ไปนิมนต์พระเนี่ยไม่เจอพระเลย แต่ไปเจอชีเปลือยหัวโล้นกำลังเล่นน้ำฝนกันอย่างสนุกสนานเลยไม่มีเสื้อผ้าอาภรใส่เลย สาวใช้ก็กลับมาบอกนางวิสาขาว่าไม่เจอพระเลย มีแต่ชีเปลือยนางวิสาขาก็ตกใจมาก จึงเดินทางไปดูด้วยตัวเอง ก็เห็นพระสงฆ์เนี่ยกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน แต่ไม่มีเสื้อผ้านางวิสาขาจึงเป็นคนแรกที่ภาวนาตัว ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระสงฆ์เหล่านั้นได้ใช้นุ่งอาบน้ำฝน อันนี้จึงเป็นประเพณีปฏิบัติจนมาถึงปัจจุบันนี้ เมื่อถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยประชาชนทั่วไปคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาก็มักจะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนตามวัดวาอารามต่างอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือคำว่าเทียนจำนำพรรษาเรามักจะได้ยินคำว่าต้องไป เอาไปซื้อเทียนจำนำภาษา เอาไปถวายพระ หรือไปร่วมหล่อเทียนจำนำภาษาตามวัดวาต่างที่มีกิจกรรมในเนื่องในวันข้าพภาษาทำบุญวันข้าพภาษาเนี่ยก็จะมีต้นเทียนมาให้ประชาชนได้มาหล่อหลอม ถามว่าเทียนจำนำภาษาเนี่ยเอาไว้ทำอะไร เทียนจำนำคำว่าจำนำภาษา ก็คือจำภาษานั่นหมายถึงว่า ตลอดภาษาเนี่ยจะต้องมีเทียนที่จะต้องใช้ในการจุด ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตลอดภาษานี่เพราะนั้น นิสิตต้องเข้าใจด้วยว่าเอ๊ะเทียนจำนำภาษามีไว้ทำไม ทำไมถึงเรียกว่าเทียนจำนำภาษา มันเป็นเฉพาะที่เขานิยมกันไปถวายในช่วงเทศกาลภาษา เพื่อให้เกิดอนิสงส์หรือเกิดผลบุญกับผู้ถวายว่าพระเนี่ยได้นำเทียนที่เราไปถวายก็ดี หรือนำเทียนที่เราได้ไปร่วมหล่อหลอมก็ดีไปจุดในการทำวัดเช้าทำวัดเย็น อันนี้ก็คืออเรื่องของ วันเข้าพรรษาเมื่อเข้าพรรษาเสร็จแล้วครบ3เดือนไตรมาสเมื่อถึงวันขึ้น 15ค่ำเดือน 11ที่เราเรียกกันว่าวันวันออกพรรษา พระสงฆ์ที่อธิษฐานจิตจำนำพรรษาอยู่ครบ3เดือนใจมาสเมื่อถึงวันออกพรรษานี้ ท่านในทางศาสนาพิธีเนี่ยเขาเรียกว่าวันมหาปวนา คำว่ามหาปนาแปลว่าอะไรแปลว่ายอมอนุญาต ทำไมต้องมีการยอมหรืออนุญาตใครยอมใครใครอนุญาตใคร พระสงฆ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดให้มาจำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นเวลาสามเดือนไตรมาสเนี่ยพระสงฆ์ซึ่งมาจากสถานที่ต่างๆ ไม่รู้จักกันอ่าแล้วก็อยู่ต่างสถานที่กันเมื่อมารวมอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวในวัดเดียวกันเนี่ย ก็ย่อมจะเห็นพฤติกรรมของการเละกัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ้างออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งแต่ละแต่พระสงฆ์แต่ละรูปที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะว่าไม่รู้ว่าพอว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วพระที่ถูกตำหนิไปจะยอมรับหรือไม่ว่าตัวเองผิด อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงกำหนดให้วันขึ้น 15บห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนะวันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันมหาปรณา คือให้พระสงฆ์เนี่ยมาทำพิธีกรรมร่วมกันในโบสถ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ว่า ใครผิดก็สามารถตักเตือนกันได้ไม่เว้นแม้แต่ว่าอาวุโสมากหรืออาวุโสน้อย อันนี้เรียกว่าวันมหาปนา ซึ่งเมื่อเสร็จจากวันมหาปนาแล้วเนี่ยวันขึ้น 15ค่ำเดือน 11เนี่ยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยพระสงฆ์ก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากวัดที่จำพรรษาได้ ยังไม่สามารถจะไปนอนค้างอ้างแรมนี้จนกระทั่ง ราตรีต่อมาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนเศษพระสงฆ์จึงสามารถที่จะออกจากวัดที่อธิษฐานจิตอยู่จนครบ 3 เดือนไต้มาสเพื่อไปจาริกแสวงบุญตามสถานที่ต่างๆด้วย อันนี้ก็คือวันสำคัญอีกอวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาก็คือวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา เพราะนั้นนิสิตต้องเข้าใจ